the one รู้เป็นอาจารย์กันไอ้ตุ่มเราเปนคนยันเล่นไพ่ตั้งวันและจะต้องเย็น Yeah. Hallelujah. Don't ษาไทยต้องเด็กผู้ใหญ่เป็นก็เป็ชื่อครับผมนะยิงกันเด็กก็ตามด้วยผมนะฮะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จะรู้ไปสนับเ็นชุดนี้ครับผมนะกับเมื่อกี้จบด้วยเพลงอะไรพี่ฮะยีงแก๊มยอโอ้โห สุดยอดเลยของคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยลงสักนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าบันไดมีด้านเดียวด้วยนะมีด้านเดียวมีด้านเดียวด้านเดียว ครับผมท่านั้นที่สะดวกกระโดดก็กระโดดไปเลยแล้วกันเอ้ไอ้ลูกหัวหน้านี่เดี๋ยวกูว่าเตะสายไฟนะฮะอยู่ครับ